เราเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา 17 นาทีน้องๆ หนูๆ ควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผมวันนี้เรามากันที่ 2,000 นะครับผมคุณผู้ชมมากันทุน 2,000 ผมขออนุญาตอยากใจคออยากจะซื้อแม่ให้รู้แล้วรู้รอดจบจบสิ้นสิ้นไปทักทีดีกว่ามั้งเอ้ยไปวะมา 2,000 ผมขอญาตซื้อฟรีไปที่การเริ่มต้นที่ดีของวันนี้โดยการซื้อฟรีไปที่ 1,500 ไปเลย เออเกมนี้สแกตเตอร์ 4 ตัวนะคุณผู้ชม ตัวคูณมีนะ เป็นแก้ววาย ขอให้มันได้โชว์นะคุณผู้ชม แล้วก็ แล้วก็โอ้โหนม โอ้โห นมโอ้นมบาร์เทนเดอร์จะเข้ไม่เอาเออ แล้วก็นั่นแหละครับผม เปลี่ยนเป็นวายคู่แล้วยังไงต่อสวยงามสุดยอดเออห้าร้อยกว่าบาทแล้วไงต่อจะบอกว่าในฟีเจอร์นะเรามากาตัวไปก่อน ในฟีเจอร์นะ แก้ววายจะขยับเข้ามานะแรกๆโชว์ไปก่อนเออสวยงาม แก้ววายขยับนั่นแหละครับผมขยับมา นั่นแหละครับผมเริ่มละเริ่มละเริ่มมาดีนะ เราซื้อกันมาที่พันห้านะ ตอนนี้เกือบเกือบได้เท่าทุนแล้วนะ คุณผู้ชม หลังๆเริ่มแพงนะ ตัวคูณเริ่มแพง แต่ตัวแตกไม่ค่อยมีเลยอะไรวะคุณผู้ชม เฮ้ย เออสิบมาเปลี่ยนเป็นวายแล้วะใช้ไหมจะใช้อยู่ แล้วก็วายสองแถวยังไงต่อเฮ้ยน่าจะได้ ไม่เป็นไรอีกสองรอบหมุนสองรอบหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายแล้วแล้วแล้วแล้วคู่หุยโอเคฮ่า บาร์เทนเดอร์เดี๋ยวก็ล่อแม่งเลยโอเคโอ้โหขาดทุนนะขาดทุนเกือบสองร้อยคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ไม่หมุนนอกก็ได้ไอ้่าหมุนในไม่ได้หมุนนอกก็ได้ขอแปดสิบแล้วกัน เออไปสิบแถวสามไม่มา ไปต่อไปต่อ ไปต่อไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นเยเค เงียบว่ะคุณผู้ชม เอ้ย ไม่สิ เออไปไปคู่แล้วไงต่อ สวยกับเต็มจอโอ้โหแปดพันหกอุ้ย ขอบคุณมากดิเคกำลังกดแบบเซ็งๆนะ เมื่อกี้กด จังหวะแรกๆม่งเงียบกฟิ์เลยนะ อือขอบคุณมากขอบคุณมากเออเอาวะเอาวะ เล่นนอกก็ได้ เล่นในไม่ได้ เล่นนอกก็ได้ คุณผู้ชม เออ นี่ อยากได้ขอบทองนะ ขอบวายนะ ขอบวายมันจะเป็นคูณนะ ปึ๊บ บทจะเงียบก็เงียบนะ คุณผู้ชมบทจะโชจะแตก จะเบิ่มบั่มก็เบิ่มบั่มเฉยเลยนะ เนี่ยดู มาแค่นี้เออวายคู่อีกแล้วมา เออรอวายคู่อย่างเดียวเท่านั้นเลยห้าพันแปดแล้วก็เออวายเขามีเชื่อไหมนั่นแหละครับผมสวย แล้วก็แถวหนึ่งคิวอะไรก็ได้ อืมอ้ยสองหมื่นเก้าโา้โห้ ไปโดนดอกไหนเข้าวะน้าไม่ทันได้มองเออไปครับผมวายสามแล้วไงต่อคูณหกได้ละครับผม สวยแล้วก็โดดอย่างนี้ต้องโดดเออมาหนักมาดีว่ะคุณผู้ชมหนีไหมหนีกันเลยดีกว่าไหมหนีกันเลยดีกว่าไหมหนีกันเลยดีกว่าไหมอีกทีนึงไม่เข้าหนีแล้วนะ